เย้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เกาะลาวันนี้เราก็ถึงแล้วเนาะ ถึงเกาะล้านไปที่เรียบร้อยนะฮะใช่ก็ด้วยอาการที่มึนๆเมาเมาเรือเมาเรือสปีดโบ๊ทจริง แล้วยังไงต่อคะเรา แล้วก็โดนโดนเรือด่าเขาเรียกว่าอะไรนะกับตันคนขับเรือไม่ใช่ค่ะก็คือเราอะอยู่ไม่รู้เรื่องด้วยจริงอยู่ไม่รู้วเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆ ว่าเราต้องลงตรงไหน เพราะว่าตอนที่ไปจอดรถอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะ เรารู้สึกว่าเราเรารีบๆอ่ะ เออใช่ก็เลยโอเคค่ะก็เลยอันนี้กันมึนๆกันนิดนึงนะฮะใช่อ่ะงั้นตอนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวไปเดินก่อนอย่างแรกให้หายมึนก่อนโอเคค่ะไปค่ะชื่อทว่าเชื่อมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันก่อนนะฮะใช่เราจะไปถ่ายรูปก่อนนะคว่าเรามาไม่ถึงใช่มันจะอยู่ตรงหาดอยู่ทางด้านหู้นสะอาดมากเฮ้ยแต่แต่แต่เอาจริง ๆ คือตอนนี้คือน้ำใสมากเลยนะน้ำใสคือน้ำเป็นสีฟ้าดูฮะ ี๋ยวรไปรับเกาะถูกต้องใช่ปะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นก่อน ใช่ ตรงนี้ค่ะละสองร้อยจริงเหรอสองั้งสามร้อยงั้นน่ะ คือบอกว่ายิ่งไปมันจะได้ยิ่งของที่มันแบบดังนั้นดีนะที่เราไม่เลือก เออ ก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อน คือไม่เขียอ่ะก็คือไม่เบามากเลยอ่ะเพื่อนสาวเอบามากเลย โอเคครับทุกคนนะคะวันนี้เรามาเต็มที่กันเลยนะคะภาพใช่ต้องได้ประมาณ 2,000 ยังครับยัง เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาถ่ายรูปกันก่อนครับอ่าคือฟิลพอพิวนิดนึง ใช่ เซตอัพเพลอันนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าให้ให้เราเช่ามอไซค์นะ มาถามอยู่ตลอดว่าจะให้เราเช่ามอไซค์ใช่เราเราเรารู้สึกโอเค เพราะว่าอยากเช่านั่นแหละแต่ว่าก็ขอเดินดูก่อน ใช่ใช่เพราะว่าคือที่เนี่ยเนาะเขาก็ใส่ใจดีเนาะแล้วก็ เทคแคร์กับชาวต่างชาติที่เรามาเที่ยว หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วกันนะตอนนี้ก็คือว่าเราจะเห็นนักท่องเที่ยวที่แบบต่างชาติอาจจะแบบซบเซาลงนิดนึงใช่ใช่แต่ก็โอเคแต่ถือว่าวันนี้เรามาเป็นสีสันของที่นี่เรากันใารเรามาดูเรามาดูว่าหลังจากที่เราเปิดประเทศแล้วว่าว่าความคึกคักของบ้านเรามันเป็นยังไงบ้างนะครับ ว่าดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไง แต่อยากจะย้ำทุกคนว่า ถ้าเรามาเที่ยวเนี่ยเราควรที่จะ รักษาเขาเขาเรียกว่าความปลอดภัยของตัวเองนะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมใช่ครับก็คือใส่หน้ากากอนามัยอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้เห็นเขาเล่นน้ำแล้วฉันอยากลงเลยอะแต่เดี๋ยวเขายดนกันเพราะวันนี้เราอยู่กันยาวๆเลยนะวันนี้เราอยู่กันยาวๆเราอยู่กันถึงช่วงทริปของเราแต่ว่าเราก็มาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็รอบเรือเราก็เย็นเลยนะคะท้าโมงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณแบบเรายังไม่กลับกรุงเทพก่อนใช่เราจะอยู่เที่ยวที่พัทยา จนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสมนนงนุษด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวราจะมีฟพรีลิมรอบพิเศษด้วยรอบพรีลิมแล้วก็เป็นรอบชุดว่ายน้ำเตรียมพร้อมเลงคะเขาพอดีว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตรงหาดตรงด้านนู้นเดี๋ยวเลย่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอีกทีหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวก็คือต้องจัดละ มอไซค์วันนี้ใช่เพราะว่าวันนี้ มีชุดว่ายน้ำยังไะเตรียมพร้อมโอ้โหอันนี้คือ โอเคเป็นชุดว่ายน้ำจ้ะยังไม่ถอดยังามามาไหมคะเท่านานโอเคครับจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะก็เอออันนี้คือมาจัดเต็มดูชุดสวยไหมล่ะไม่เต็มเท่าไหร่เอาอะไรมาเต็มน้องยางยางยาง เดี๋ยวเรามีจะมีรูปให้สวยๆ ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะฮะเนี่ยถึงบอกว่าวันนี้คือไม่ได้พันรูปไม่กลับรูปพันรูปวิดีโอพันคลิปโอเคติ๊กต็อกอีก เท่าไหร่ติ๊กคต็รัอบกคอนเทนต์จะมีคอนเทนต์ติ๊กต็อกคอนเทนต์เฟซบุ๊กคอนเทนต์ทวิตเตอร์คอนเทนต์ยูทูบนะคะมีหมดเราจะมีโอลิแฟนด้วยนะอินสตาแกรมด้วยโอลิแฟนจะเป็นช่วงดึก นะคะก็จะเป็น on the beach แล้วกแล้วก็อินพัทยาคารบขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกล้วยอยู่ข้างๆเราเลยนะคะซึ่งซึ่งเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณกล้วยทิพย์มาเที่ยวทิพนะคะ ซึ่งไม่ได้มาด้วยห้าโมงนะคะแต่มาแบบทิพทิพมาแบบทิพทิปนะฮะก็คือมาแบบความทรงจำไปก่อน คือเอาจริงๆคือไม่ได้ร้อนนะวันนี้ตรงนี้มีเกาะนี่ด้วยนะคะเกาะต้นไม้มาแล้วหนึ่งเกาะต้นไม้นะครับอนนะคะลิงแล้วดูฮะดูน้ำดูน้ำทะเล คือให้ดู นี่คือน้ำทะเลนะใสมากนะทักทายหน่อยโดดได้ปะเดี๋ยวขออนโดดก่อนใสมาก โดดโดดแล้วได้โดดแล้วนะคะเพราะมันน้ำมันใสมากเธอจริงนะมันใสเธอจริงขาฉันจะกลายเป็นหาง คือเป็นคนหนึ่งนะที่รู้สึกว่า ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นแขกรับเชิญนะคะ แต่รู้สึกว่าพูดมากกว่าเจ้าของช่องเว็บไลน์ไหมคะ เพราะเป็นแค่อาเคปจะบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นลูกชาวเลอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วเรารู้ว่าน้ำตรงไหนมันสะอาด น้ำตรงไหนมันใสน้ำตรงไหนมันแต่ตรงนี้คือฉันให้นะแม่ใส่คือใสใสจริงๆ คือเห็นต้องเอเรียลชอบเอเรียลชอบแน่นอน I wanna be w i e r the people อมาแล้วหนึ่ง I wanna see wanna see them dancing นี่เดี๋ยวถ้าเธอกระโดดลงน้ำนะห่างเธอจะเกิดขึ้นมาเลย ถูกต้องไม่ได้แม่เดี๋ยวคนดูว่าฉันอะเป็นกระเทยอันนี้ก็ถ่ายลงไอจีกันอยู่นะโอเคถ่ายสตอรี่กันอยู่ อุ้ยทำไมเงี้ยอุ้ยใครเนี่ย สวยจังเลยอ่ะแอเรียลค่ะ โอ้สีแอเรียลสอง ทุกคนอื่นมองเป็นอะไรคะ อันนี้ทุกคนมองเป็นสะพานแต่เรามองเป็นเมชชูนิเวอร์ คือทุกที่เนี่ยที่มีที่มีลาวเป็นรันเวย์เท่านั้นทุกที่คือรันเวย์นะคะภาพในหัวมาเพลงมานะคะอันนี้เป็นเวเนซุเอลาเอสเตฟานีกูเตียเรสเวเนซุเอลาเดี๋ยวเราไปไหน เดี๋ยวเราจะไปกันอีกหาดหนึ่งจะอยู่ทางด้านนู้นนะฮะให้เรียกว่าทางแบบแต่ว่ามันเห็นเมืองเลยใช่ปะทางเราจะไปเรื่องเออมันมันจะเป็นอีกหาดหนึ่งที่เป็นหาดหาดหาดเล็กๆ แต่ว่าใหญ่ๆกว่าหาดมื่อกี้ที่เราไปทถ่ายไปใช่ปะแล้น้ำะถ้าเทียบกับน้ำมันเหมือนหาดกว่าคล้ายๆกันใหอ้ให้ไปดูก่อน แต่ว่าหาดที่นี่น่าจะเป็นส่วนตัวมากกว่าเดี๋ยวเลย่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดู แต่ว่าในในระหว่างทางที่เราไปอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่า มันจะเป็นเหมือนเหมือน ทุ่งหญ้า อ๋อทุ่งหญ้าถ่ายรูปอ่าใช่ใช่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเราน่เราเน้นถ่าย เราเน้นถ่ายรูปเรามาเราไม่เน้น เราไม่เน้นการมาแล้วก็คุยกันนะคะเราจะเน้นถ่ายรูปซึ่งต้องถามคนข้างหลังค่ะเออไอคนเนี้ยที่เข้าคล่องบ่อยๆ รถเราอยู่นี่โอเคโอเค เดี๋ยว ไปกันเลยดีกว่าอ่ะใครเป็นคนถือไหนอยากถือก็ถือเคสอ่ะ บ้งฟ้าชุดเขียว โอ้ยนมเมาบ้งขวดนมใหญ่มาก เป็นเปียบว่ามิก แต่ไม่ค่อยแมทแต่ก็ได้อยู่มาถือนี่ก็ได้ ตอนนี้เราถึงอีกหาดหนึ่งแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ในหาดที่มีน้ำแบบนิ่งนิดนึงเพราะมันอยู่ในมันอยู่คนละฝั่งกับเกาะใช่ มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นแหวกออกมา ซึ่งจากที่เราฟังจากชาวบ้านหรือว่าผู้คนที่อาศัยตรงนี้เขาแจ้งว่าที่นี่มีนางเงือกนางเงือกหรือเรียกว่าแอเรียลนั่นเองนะคะแล้วแอเรียลเนี่ยก็จะมาพบกับเจ้าชายเอริกตรงนี้เลยนะใช่คะเพราะว่าทีนี้ก็จะมีในส่วนของเออพอร์ซิลพ่อขดองแอเรียลก็จะมา เอซูล่าอยู่นี่หรือเปล่าคอยู่นี่เดี๋ยวเอ้ยดูหาดที่นี่สวยมากแต่น้ำนิ่งน้ำนิ่งจริงๆนะที่ถ้าที่เป็นหาดตรงนี้ เดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ำกันที่นี่ ใช่ไหมเออมีเล่นเนี่ยเห็นไหมเราเราเราก็เล่นกันหมด ใช่ เดี๋ยวเราเราเราอยู่ตรงจุดไหนดี ตรงนู้นไหมอะไรนะไปตรงนู้นดีกว่าอ่า โอเค เดี๋ยวเราไปกันตรงนู้นนะจ๊ะ อนี่สองสาวเป็นผู้ชายครับอ๋ออันนี้เป็นผู้ชายนะ ครับเอาอะไรมาสองสาวครับเอาอะไรมาสองสาวมีหนุ่มครับเ็นมีพมครับเฮ้ยแต่ว่าพวกเราว่าพวกเราจะเราไปนั่งที่ที่แบบว่าเราสามารถผ่อนคลายด้านนานๆถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเออยังไงสังหารก็คือ มันรู้สึกดีมากค่ะหลังจากที่แบบว่านานเนาะมันเล่นทะเลแล้วเปิดทีนึงก็คือกระเทยเหมือนเก็บกดเนาะอีกนางนึงดูอยู่ทะเลโซ่ไปอีกนางอีกนางอยู่ทางด้านนู้นก็ซูมเข้าไปกัน ก็ซูมไปเลยสิครับเกินป้ามาเกินอยู่ในน้ำไม่ได้ ดูดู เอาแล้วยังไงความรู้สึกน้ำตอนความนรู้สึกน้ำอ่ะ มันรู้สึกว่าอุ่นอุ่นสบายอ่าเย็กางเย็นใจ เพราะใช้ใช่ไหมอืมบอกความรู้สึกตอนนี้หน่อยสิครับบน้องอยากตอนนี้รู้สึก เข็ม พี่ครับพี่ครับ สังขยาข่ยยังไงก็ไม่ต้องซื้อลูกขนล่ามปังมาล่าล่าสุดเมื่อกี้คือจะดำน้ำแล้วเป็นยังไงคะโอเคโกโปรพังโกโปบอกแล้วโกโปรถตุยว่ากล้องกล้องของทีมงานพังไปหนึ่งตัวโอเคพังไปแล้วก็คือเป็นซากไปแล้วนะฮะใช่สำหรับโกโปรฮีโร่เจ็ดแบ็กอ่าวันนี้ ก็เสร็จแล้วเนาะสจแล้วใช่สำหรับการเที่ยววันนี้นะวันเดย์ทริปของใช่วันเดย์ทริปของเราเราเราไปอยู่สองหาดเนาะก็คือหาดแรกเนี่ยก็คือตอนแรกก็จะเป็นหาดตะแหวนที่อยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็มีหาดเล็ก ๆ อีกเราไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าอะไร เออแล้วก็มาหาดตรงนี้นะฮะใช่แล้วอ่าใช่แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันฝั่งนู้น อ่าว่า เราจะไปกันที่ไหนบ้างเอาจริง ๆ คือเราก็เองก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปไหนบ้างก็เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งอาจจะไปหาข้าวกินหรือว่านั่ง แต่ตอนนี้อีกห้านาทีละเราต้องไปละอ่าไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันฝั่งนู้นนะครับ โอเค ในที่สุดเราก็ถึงฝั่งพัทยาแล้วอ่าแล้วยังไงจ๊ะเราเจออะไรนี่นะจ๊ะ เจอเมฆฝนมาก่อนเลยตอนนี้ ไปแล้วขอบคุณครับที่ปกติแถวนี้มีแอเรียลป่ะ ปกติแถวนี้มีแอเรียลไหมพี่ดอกก็ถามพี่เขาได้ พี่รู้จักแอเรียลไหมนะแต่เอซูล่าอยู่นี่เอซูล่านางเงือก มีนางเงือกว่ายมาบ้างไหมคะมีแต่ปาวานครับ มีแต่ปลาวานได้ใหญ่มากเลยนะเธอ สำหรับวันนี้นะฮะเรามาเที่ยวที่เกาะล้านเนาะตอนนี้เราอยู่ฝั่งพัทยาแล้วนะครับเอ่อดูท่าทางเราจะไม่สามารถไปไหนได้แล้ว เพราะว่าฝนมันกำลังจะตกนะฮะดูฝั่งด้านนี้ใช่เสียดายมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วนะฮะก็รอบนี้นะฮะถือว่า แฮปปี้ สนุกสนานแฮปปี้มาก่คุ้มมากเพราะเรามากันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าใช่ใช่นี่จนถึง5้าโมงเย็นตอนนี้ก็เกือบ6กโมงแล้วเนาะ คือถ้าเดือไม่หมดเราอยู่ต่อใช่ใช่ถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ ถ้าเราไม่ทำงานเราก็จะอยู่ต่อใช่แล้วนะฮะ อ่าก็ท้ายนี้นะครับก็อยาอย่าอยากจะขอให้ อยากจะขออกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยเผื่อ มีคลิปใหม่ๆ มาก็จะได้แจ้งเตือนกันได้ แล้วเจอกันกับคลิปใหม่ในช่อง I Like to Go ได้ในสัปดาห์ถัดไปหรือว่าในครั้งต่อไปนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ ใช่แล้วกันวใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาแล้วหนึ่งอยากินเป็นรำอย่างไรเนาะเดินใจสาวมันคืนทำไมอะไรนะ ถนนสบ้านที่ยังคงไม่ให้ไม่กลเกินว่าควรจะหาว่าจะเห็นใครเขาเดินตัวเบาบนพื้นชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวลองทำ